แอปพลิเคชันตัวต่อมานะคะ ที่เราจะแนะนำให้กับผู้เรียนได้รู้จักนะคะ ในเรื่องของการออกแบบนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า p e t a Template นะคะ ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ จะช่วยเราในการออกแบบในขั้น สูงขึ้นมาอีกนะคะ นั่นคือเราจะต้องวาดนะคะลายเส้นต่างๆ การออกแบบลายนะคะ หรือการออกแบบที่เราจะนำเอาเสื้อผ้าหรือว่าสีนะคะ จากภายนอกนั้นนำมาใส่ในตัวแบบของเราได้นะคะ ค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะ ก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างนะคะ ในการออกแบบแฟชั่นต่างๆนะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบได้ทั้งผู้หญิงนะคะ ออกแบบได้ทั้งผู้ชายรวมไปถึงการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าของเด็กนะคะ ก็มีเหมือนกัน และนอกจากนี้นะคะ ตัวแอปพลิเคชันนี้ยังมีการออกแบบไว้สำหรับผู้ที่มีขนาดร่างกายนะคะ หรือว่ามีหุ่นที่ท้วม หรือว่าตัวใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ ในตัวแอปพลิเคชันนี้ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอันแรกนะคะ ที่เราจะเห็นนะคะ ก็คือตัว reference ต่างๆ นะคะ ที่มีคนได้ออกแบบไว้นะคะ โดยใช้แอปพลิเคชันนี้ในการออกแบบนะคะ เมื่อเรากดเข้ามาเนี่ย ก็จะเห็นว่า มีการลงสีนะคะ ลายเส้นอะไรต่างๆ เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาได้เปิดพับบิดออกมานะคะ เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแรงบันาใจในการที่จะให้นักออกแบบคนต่อๆไปเนี่ยนำแพทเทิร์นนี้ปรับใช้ของตัวเองได้นะคะ เราก็สามารถที่จะนำเอาแพทเทิร์นที่เขาออกแบบมาเนี่ยนำไปแก้ไขให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะ ด้วยเครื่องมือต่างๆที่เขาได้มีมาให้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การวาดเส้นนะคะ รวมถึงลวดลายต่างๆนะคะ ที่เขามีให้ในตัวแอปพลิเคชันนะคะ ลายจุดลายทางนะคะหรือว่าลายกราฟิกนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะ ถ้าเกิดว่าหากใครเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มลวดลายนะคะ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะ การลงสีนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะลงสีเพิ่มเติมได้หรือว่า edit แก้ไขอะไรต่างๆ ได้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบแพทเทิร์นนะคะที่มีคนได้ออกแบบไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการที่ให้เราเลือกนะคะ ว่าเราจะออกแบบเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงนะคะ หรือว่าออกแบบให้กับเด็กนะคะ หรือว่าออกแบบเสื้อผ้าให้กับผู้ชายนะคะอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองก็ลองดูนะคะว่าเราจะออกแบบออกมาให้มีลักษณะแบบไหนนะคะ เราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเรื่องของโครงหน้านะคะ หรือว่าหน้าตาอะไรต่างๆนะคะ รวมไปถึงทรงผมด้วยนะคะ ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะให้ตัวนางแบบหรือว่าตัวหุ่นของเราเนี่ยมีความคล้ายคลึง หรือว่ามีความสมจริงนะคะ เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ค่ะ เราก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะแจ็คเก็ตนะคะ เราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นสำเร็จรูปนะคะที่มากับทางตัวแอปพลิเคชันนะคะ เราก็สามารถที่จะกดได้นะคะ เลือกได้หลายแบบเลยนะคะ เลือกได้แม้กระทั่งตัวของบรานะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกได้หรือว่ารองเท้านะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกให้กับนางแบบนี้ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราไม่พอใจหรือว่าเราต้องการที่จะแก้ไขนะคะ ก็จะเป็นเมนูในการแก้ไขเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะคะ ในการวาดนะคะ เราก็ เลือกนะคะเพื่อที่จะวาดตัวแพทเทิร์นเพิ่มเติมนะคะ หรือว่าเลือกเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะ ออกแบบเพิ่มเติมเป็นแจ็คเก็ตเพิ่มเติม หรือว่าเป็นทรงอะไรเพิ่มเติมนะคะการใช้ลวดลายนะคะว่า จะมีการใส่ลวดลายบนตัวเสื้อผ้านะคะาหรือว่าต้องการที่จะให้ลายตรงนี้เป็นลายจุดลายตารางอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะ ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ ก็จะเหมาะกับนักออกแบบที่มีพื้นฐาน หรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวาดภาพนะคะ หรือว่าการวาดแพทเทิร์นพอสมควรนะคะ เพราะฉะนั้นเราลองเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะ ที่เหมาะกับ ตัวเราหรือว่าเหมาะกับการออกแบบในงานของเราได้ค่ะ